นี่นมสด ฉันมีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมาสักพักแล้วเรื่องอะไรอีกอะนายว่าถ้าผีรวบผมจะเป็นยังไง ยอมรับเลยว่านี่เป็นความคิดไร้สาระที่น่าสนใจมาก อันนี้ด่าหรือชมนะ แต่ประเด็นคือ เราจะทำให้ผีรวบผมยังไงดีล่ะ แอบย่องเข้าไปรวบเลยดีไหมอันนี้ไม่แน่ใจแฮะ หรือลองไปขอดีๆ ถ้าไปขอด้วยเหตุผลแค่ว่าอยากดูเฉยๆ ต้องไม่ยอมแน่ๆ เราต้องมีข้ออ้างดีๆอ๋อฉันว่าฉันคิดออกแล้วล่ะ นี่ผี เธออาจจะยังไม่รู้ แต่กฎของห้องนี้จริงๆ แล้วมีอยู่ 2 ข้อ ข้อแรก ใครที่อยู่ต้องร่วมหารค่าเช่า และข้อ 2 ผู้อาศัยต้องเห็นใบหน้ากันชัดเจน ห้ามมีอะไรปิดบังเด็ดขาด เห็นฉันเป็นหมาล้อเล่นหรือไง ไม่มีข้อแม้